สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s ายออนทัวร์ พี่กิ๊กค่ะ พี่ฟองค่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาดัาเกียนค่ะ วันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่คะพี่กิ๊ก วันนี้นะคะ พี่จะพาน้องๆเนี่ยไปเรียนรู้ โยชน์ค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้การนำดินมาใช้ประโยชน์นะคะ เราก็ต้องรู้ก่อนว่าดินเนี่ยจำแนกได้กี่ประเภท และจำแนกได้อย่างไรค่ะเอาเลยครับน้องๆ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประเภทของดินกันนะครับ น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่า ดินที่เราเห็นกันอยู่ในแต่ละวันนั้น มีกี่ประเภทกันนะน้องๆพร้อมที่จะไปหาคำตอบพร้อม ๆกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่า เมื่อหินและแร่ธาตุสลายตัวผสมกับฮิวมัสจึงกลายเป็นเม็ดดิน โดยเม็ดดินเหล่านี้จะมีขนาดไม่เท่ากัน ขนาดเล็กที่สุดคือดินเหนียว ขนาดกลางเรียกทรายแป้ง และขนาดใหญ่เรียกว่าเม็ดทราย โดยเนื้อดินจะมีเม็ดทั้ง 3 ชนิดผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดดินที่มีประเภทและลักษณะ 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ดินเหนียว ดินทราย และดินร่วน โดยดินทั้ง3ประเภทนี้ก็มีสมบัติที่แตกต่างกันนะครับ เรามารู้จักทั้ง3ประเภทกันดีกว่านะครับ ดินเหนียว เป็นดินที่มีสีน้ำตาล เนื้อดินละเอียด เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวๆ จับยืดได้ และจะเหนียวเหนอะหนะติดมือ อุ้มน้ำได้ดี จึงทำให้น้ำซึมผ่านได้ยาก และระบายอากาศได้ยากเช่นกัน เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าว เพราะเก็บน้ำได้นาน ดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างใหญ่กว่าดินเหนียว เนื้อละเอียดปานกลาง นุ่มมือ ระบายน้ำได้ดีปานกลาง ในธรรมชาติมักไม่ค่อยพบดินชนิดนี้มากนัก แต่จะพบดินที่มีเนื้อดินใกล้เคียงกันมากกว่า เป็นดินที่มีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม เนื่องจากมีฮิวมัสอยู่ สีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ปะปนอยู่ และแปรสภาพเป็นฮิวมัสในดิน ทำให้สีของดินต่างกัน ถ้ามีฮิวมัสน้อย สีจะจางลง มีความอุดมสมบูรณ์น้อย จัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก พืช ผักและผลไม้ต่างๆ ดินทราย เป็นดินที่มีสีน้ำตาลอ่อน มีทรายปนอยู่มาก จึงทำให้มีเนื้อดินหยาบ เม็ดดินใหญ่ ไม่เกาะกัน น้ำและอากาศซึมผ่านได้ง่าย มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะธาตุอาหารในดินน้อย จึงไม่เหมาะกับการปลูกพืชทั่วไป แต่เหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำน้อย และมีความอดทนสูง เช่นมะพร้าว มันสำปะหลังตะบองเพชรน้องๆก็ได้รู้จักประเภทของดินกันแล้วนะคะ แล้วน้องๆอยากรู้ไหมคะว่าด้านในศูนย์การเรียนรู้มีอะไรบ้าง ถ้าน้องๆพร้อมกันแล้ว เข้าไปชมกันเลยค่ะ อยู่ที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ค่ะ ดินด่านเกวียนคือส่วนหนึ่งของคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากดินด่านเกวียนมีความทนทานสูง มีคุณภาพที่ดี เมื่อนำไปเผาแล้ว ไม่เกิดรอยแตกร้าวทำให้คนหมู่บ้านด่านเกวียนได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง มู่บ้านด่านเกวียนมาเริ่มจากพ่อค้าในเขตนางรอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ได้เดินทางมายังโคราช และมาพักคาราวานเกวียนอยู่ที่หมู่บ้านด่านเกวียนพ่อค้าได้นำดินจากลำน้ำมูล มาทำภาชนะอย่างเช่น โอ่งไหหรือหม้อ และเมื่อนำภาชนะเหล่านั้นกลับไปยังภูมิลำเนาของตนก็พบว่าภาชนะมีความแข็งแรงทนทาน และเมื่อนำไปเผาทำให้เกิดสีสันที่สวยงาม ปัจจุบันหมู่บ้านด่านเกวียน มีชื่อเสียงในด้านของ เรื่องดินที่มีคุณภาพที่ดี และเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปแบบเอกลักษณ์สีสันที่หลากหลายค่ะ พี่ฟองคะ อยากรู้แล้วว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยไหมคะพี่กิ๊ไปกันเลย ที่ยมชมสูนการเรียนรู้วันนี้นะคะก็พบว่าน้ำปันดินเผา มีรูปแบบลวดลาย สีสันที่สวยงามต่างกันไปแล้วค่ะ แต่กว่าจะมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามแบบนี้นะคะก็ผ่านกระบวนการต่างมากมายแล้วค่ะพี่กิ๊กค่ะ ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะพาไปชมการทำเครื่องปั้นดินเผาของคนในหมู่บ้านด่านเบกันค่ะไปชมกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาก็จะเริ่มจาก การเตรียมดิน โดยนำดินเหนียวหนึ่งส่วน ดินทรายหนึ่งส่วน ผสมกันแช่น้ำหมักไว้ในบ่อหมักเป็นเวลาหนึ่งคืน แล้วนำดินมานวด โดยใช้เครื่องนวด เครื่องนวดจะสานลูกดินออกมาเป็นท่อนๆ เรียกว่าล่อนำล่อหรือดินที่ได้ไปขึ้นรูปบนพมรหรือแป้นหมุนจึงเป็นเครื่องมือในการขึ้นรูป ลายรูปทรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการ เมื่อได้ภาชนะที่มีขนาด รูปร่าง รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว ก็จะยกลงไปผึ่งไว้ อาจใช้เวลาผึ่ง 15 ถึง 30 วัน แล้วจึงค่อยนำไปเผา เมื่อเผาเสร็จแล้ว เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามคงทน แข็งแรง และมีรูปร่างที่หลากหลาย ดังที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ นอกจากจะนำดินมาทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามแบบนี้แล้ว เรายังสามารถนำดินไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ดังนี้ค่ะ ประโยชน์ของดินทั้ง 5ด้านมีอย่างนี้ ประโยชน์ของดินด้านการเลี้ยงสัตว์ ประโยชน์ของดินด้านอุตสาหกรรม ประโยชน์ของดินด้านการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ประโยชน์ของดินด้านการเกษตรกรรม ประโยชน์ของดินด้านแหล่งกักเก็บน้ ประโยชน์ของดินด้านการเลี้ยงสัตว์ ดินเป็นแหล่งเจริญเติบโตของพืช ซึ่งพืชเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่นงูมแมลงเป็นต้น ประโยชน์ของดินด้านอุตสาหกรรม เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผาการผลิตเซรามิกนอกจากนี้ ดินยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอิฐอีกด้วย ประโยชน์ของดินด้านการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น การสร้างบ้านเรือน รังของหนูซึ่งใช้เป็นที่หลบภัย เป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน ประโยชน์ของดินด่านการเกษตรกรรม เพราะดินเป็นต้นกำเนิดของการเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย์ในดิน จะมีสารอินทรีย์ธาตุอาหารรวมทั้งน้ำที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนี้ ดินเป็นแหล่งยึดเกาะของรากพืชเพื่อให้พืชยืนต้นอยู่ได้ ดินเป็นที่กักเก็บน้ำและสะสมถาดอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ประโยชน์ของดินด้านแหล่งกักเก็บน้ำเหนือดินจะมีส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญคือ ส่วนที่เป็นของแข็ง ได้แก่ กรวดทรายตะกอนและส่วนที่เป็นของเหลวคือ น้ำซึ่งอยู่ในรูปของความชื้นในดิน ซึ่งถ้ามีอยู่มาก ๆ ก็จะกลายเป็นน้ำซึมอยู่ คือน้ำใต้ดิน น้ำเหล่านี้จะค่อยๆซึม ลงที่ต่ำเช่น แม่น้ำลำคลองทำให้มนุษย์มีน้ำใช้ตลอดปี และนอกจากนี้มนุษย์ยังได้ขุดดินให้เป็นที่กักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาอีกด้วยทำให้เกิดหนองคลองบึง แม่น้ำต่างๆเป็นต้น วันนี้นอกจากจะได้เยี่ยมชมสูตรการเรียนรู้นะคะ เรายังสามารถแวะซื้อของฝากจากบ้านหน้าหมู่บ้านอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ แบบนี้ต้องซื้อไปฝากเพื่อนๆบ้างแล้วล่ะค่ะ ได้ของฝากแล้ว เรายังได้ความรู้อีกมากมายเลยใช่ไหมคะพี่กิ๊กใช่แล้วค่ะ ได้รู้ประวัติความเป็นมาของคนหมู่บ้านดัดเวียน และได้รู้วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ด้วยค่ะ การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ชาวบ้านด่านเกวียน เจ้าหน้าที่ และหมู่บ้านด่านเกวียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำในครั้งนี้ด้วยค่ะ ค่ะ และพี่ก็อยากจะฝากบอกน้องๆว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนนะคะ สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับน้องๆได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.